สวัสดีครับพบกับผม TDM นิทานธรรมชาติในวงเล็บ อย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรี วันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้รู้จักกับการทำซับไตเติลใน YouTube นะครับ ซึ่งเป็นการทำซับในรูปแบบที่ไม่ ละเอียดสักเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ ทั้งหมดนี้ผมก็ได้รวบรวมประสบการณ์จากการดูยูทูบเบอร์ใน YouTube บ้างเล็กน้อย แล้วก็ลองทำดู จน ผมก็ เจอกับปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆ จนแล้วจนรอดก็มาเจอวิธีการที่พอจะทำได้นะครับ ซึ่งผมก็จะบอกว่าวันที่เราดูยูทูบเบอร์ก็ต้องดูหลายๆเจ้าที่เหมาะกับ การทำงานของเราที่เราต้องการ ในขณะเดียวกัน การที่เราเจอปัญหาหรือมีอุปสรรคเราก็ ผมตดนะครับ เราก็ดูหลายๆเจ้า พอดูหลายๆเจ้า ก็ยังไม่ตรงกับเราสักเท่าไหร่ ก็หาหาหาหาหาหา ใช้เวลาในการหา จน บางทีเจอก็เป็นชุดคำสั่งที่ค่อนข้างยากและก็สลับซับซ้อน โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นศัพท์เทคนิคหรือภาษาที่เราไม่คุ้นชิน มันก็ทำให้ผม ไม่สามารถ ทำซับได้ในรูปแบบที่เราต้องการ ให้มันเหมาะสมกับความฉลาดน้อยของเรานะครับ จนวันนี้อยู่ๆวิธีการนี้ครับทางยูทูบเบอร์ ผู้หญิงนะครับเขาแนะนำให้ทำแบบก็เรียกเหมือนการโกงอะโกงทรัพย์จริงแล้วก็ไปเอามาจากอะไร ก็คือทาง Facebook นั่นเอง อยู่ๆวันหนึ่งตัวแฟนเพจ มันก็มีตัวซับสำเร็จรูป ให้เราดาสามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ล่าสุดอะ Facebook เขามี ฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้ให้ ผมพูดยาวหน่อย ผมอยากให้รู้ว่า บางทีบางครั้งเราอยากได้อะไรเราก็ขวนขวายแล้ว แต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์ จนวันหนึ่งเราทำได้ขึ้นมา พอทำได้มันก็ทำงานสำเร็จ ผมก็เลยมานั่งนึกว่าเออเผื่อมีคนอื่นๆที่อยากจะซ้ำทำซับภาษาไทยโดยที่ไม่ต้อง ไปนั่งพิมพ์ แล้วผมก็คงจะไม่พิมพ์ด้วยนะครับมันคงยาวมากเพราะคลิปแต่ละคลิปผมนี่ก็ตั้งแต่หนึ่งนาทียันสามชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยนั่งบ่นให้ฟังก่อนว่า พอมันนึกว่าเออเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ย ก็คิดว่าถ้าหากว่าคนอื่นที่อยากจะทำบ้างแล้ว หาทางอยู่เนี่ย ผมก็เลย เออ นั้นเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับ ขั้นแรกครับ เราเปิด Facebook ที่เราต้องการ ตัวคลิปวิดีโอนะครับ ซึ่ง Facebook นะฮะมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ปึ้ง ปึ้ง นี่ครับ ตัวของ วิดีโอ คลิปวิดีโอที่เราต้องการก็คือ ชื่อนี้นะครับเสกเงินด้วย เสกเงินทำยังไง คัดลอกชื่อไว้ก่อน ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าใครต้องการทำซับใน Facebook เนี่ยก็สามารถดูวิธีนี้ได้เลย แต่เป็นแฟนเพจเท่านั้นนะครับ ส่วนใน Facebook บุคคลเนี่ย น่าจะทำไม่ได้ นอกจากว่าโหลด อัปโหลดตัวไฟล์ ซับไตเติลเข้าไปตามช่องทางที่ทาง Facebook คนได้เปิดไว้ให้ แต่ส่วนหน้านี้นะครับเป็นแฟนเพจนะครับ ผมก็ Copy ชื่อก่อนเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรา Copy ชื่อเสร็จปุ๊บผมก็มาที่ 3 ขีดเนี่ยครับปึ๊บมาที่แก้ไขโพสต์ ไปช้าๆนะครับ พอไปแก้ไขโพสต์นะครับ ผมก็จะทำการกระตุ้นคำบรรยายภาพเนี่ยฮะตรงจุดเนี้ยกดไปก่อนหนึ่งที ปึ้ง ในระหว่างนี้ทางแฟนเพจเขาก็จะทำการสร้างซับไตเติลอัตโนมัติไว้ ผมก็ไม่รอช้ามากด 3 จุดนี้เพื่ออะไรครับ ดาวน์โหลดไฟล์เอาไปใส่ใน YouTube นะครับ ผมก็ บันทึกวิดีโอเสร็จปุ๊บผมก็ใส่ชื่อปึกปึก บันทึกเรียบร้อย ผมก็ปิดหน้านี้ไป ทางไฟล์ก็ไปไฟล์วิดีโอ ก็ไปอัปโหลด เออไปไปดาวน์โหลดนะครับ ดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเรา พร้อมๆกันนั้นทางตัวแฟนเพจที่กำลังแปลงไฟล์วิดีโอของเราให้เป็นซับไตเติลนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อย complete นะครับ ก่อนหน้านี้ มันจะเป็นชุดคำสั่งที่หยาบกว่านี้ตอนนี้ละเอียดมากนะครับ เนื่องจากว่าทาง Facebook ก็คงจะหรือแฟนเพจก็คงจะต้องการให้เราเนี่ยต้องต้องการที่จะแปลงวิดีโอนะครับ เป็นซับไตเติลให้เราแบบละเอียดมากขึ้น เขาก็เลยสร้างเงื่อนไขว่า อันนี้ผมก็เพิ่งทำนะฮะ ถ้าหากว่าท่านใดรู้มากกว่านี้ก็ก็แนะนำกันด้วยนะครับ เขาบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนนะครับ ถ้าเราไม่ตรวจสอบแล้วไปกดบันทึกเลยนะครับ มันจะไม่ไปนะครับ เอาไป อ่าวันนี้ทำไมไป ธรรมดาวันก่อนมันไม่ไปกลับเข้ามาใหม่ ธรรมดาให้ตรวจสอบก่อนนะครับ ก็ดีเหมือนกัน ชุดคำสั่งเขาบอกว่าเนี่ยฮะคำบรรยายนะครับคำบรรยายภาพจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอปัจจุบันและวิดีโอในอนาคตของคุณ และจะมีการให้คะแนนความถูกต้องคุณสามารถตรวจสอบและแก้ไข ก็ไม่ต้องเพิ่มคำบรรยายภาพจนกว่าฉันจะตรวจสอบ อ๋อเนี่ย ชุดคำสั่งตัวนี้ครับ เนี่ย อัปโหลด นี่คือชุดอัปโหลดของไฟล์ .srt โอเคนะ ผมก็ตรวจสอบ ทีนี้เราสามารถที่จะฟังไปด้วยนะครับ แล้วก็ดูว่า ฟลอนที่ใส่ไว้เนี่ยมันตรงกับตัวเนื้อหาหรือเปล่านะครับ ซึ่งตรงจุดเนี้ยผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้มาแก้อะไรมากเพราะว่ามันเยอะมากนะครับ แล้วก็เวลาใช้จริงอะ่ะผมว่ามันก็พอเข้าใจได้ที่เราเ พอจะอ่านได้นะครับ จะบอกว่าขี้เกียจก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ใครมีเวลามากเวลาน้อยนะครับ จะทำมากทำน้อยนะครับ ผมก็กดบันทึก โป๊ะคอมถ้าไม่แรงก็รอหน่อยนะฮะ ไม่งั้นมันเออร์เลอร์ไวแล้วมันก็จะไม่ไม่ไปไม่ไม่ไปต่อเลยนะสำหรับโปรแกรมนะครับ โปรแกรมเฟซโปรแกรมเพจเนี่ยเสร็จผมทำไงครับ นี่ครับผมมาดาวน์โหลดครับนี่คือการ ขโมย ขโมย ไฟล์นะฮะ แล้วก็กดตกลงไปขโมยไฟล์ ซับไตเติลของเฟซนะครับแล้วกดบันทึกไปไปไหนครับ ไปที่ YouTube ไงฮะเราก็มาเปิด YouTube ครับ เปิด YouTube เราก็มาอัปโหลดไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับ ปืดอัปโหลดปืดปืด เสกเงินทำยังไงโป๊ะใส่เข้าไป อัปโหลดเสร็จปุ๊บ ก็ใช้ใส่สิ่งที่เราตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับ ปื๊บปื๊บปื๊บปื๊บปื๊บปื๊บนะครับก็ใส่ตามแมนนวลที่เราทำปกติ เราก็กดเผยแพร่ไปนะครับ ใครที่ทำอัปโหลด เข้า YouTube ก็จะเจอเรื่องพวกนี้ปกติ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเนี่ยเหมือนกันไหมแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปนั่งดูนะครับ เสร็จปุ๊บเราก็รอ รอให้ไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับ ระหว่างรอเราเรากดเข้าไปเลยครับ ปึ๊กเข้าไปที่ไฟล์ที่กำลังอัปโหลด แล้วก็มาที่คำว่าบรรยายนะครับ เสร็จพอคำว่าบรรยายมีกับกดคำว่าเพิ่มโป๊ะนี่เพิ่มเลิฟอัปโหลดไฟล์โป๊ะนี่นะครับดำเนินการต่อ เราก็ดำเนินการต่อเราก็อะไรครับ เราก็ไปโหลดไฟล์ซับไตเติลที่เราโหลดไว้เมื่อสักครู่นี้เข้ามาใน YouTube เนี่ยมาแล้วครับ เราอาจจะตรวจก็ได้หรือไม่ตรวจก็แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับเนี่ยตรงนี้พวกอะไรเนี่ย เขียนแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ก็ยังตรวจไม่ได้เพราะไฟล์ตัวนี้ยัง ยังไม่สามารถเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยเขายัง อัปโหลดอยู่ นะครับ เราก็รอสักครู่ รอรอรอนะฮะซึ่งถ้าใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ แล้วก็สะดวกกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนี่ยก็รอไป คลิปตัวนี้ที่ผมทำเจตนาที่จะคิดเผื่อสำหรับคนที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วหาทางออกหรือให้ทางออกกับตัวเองไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเซียนยูทูบเบอร์ดังๆ มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนำผมได้นะครับ ลากลิงก์มาไว้ให้ผมเรียนแบบง่ายๆก็ดีนะครับ ก็รอ ก็รอ ระหว่างรอเนี่ยนะฮะ ระหว่างรอ เพื่อทำให้มัน complete เนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะขึ้น จะขึ้นมาไหมนะครับ subtitle นะ มาแล้ว มาแล้วครับ เปิด มาแล้ว จ้ะ เนี่ยฮะ มาแล้วครับ เห็นไหม เราก็ตรวจได้เลยครับ เห็นไหมครับ ครับ เสร็จ ปุ๊บ ทีนี้ผมก็จะพาไปดูที่ ที่อะไร จะพาไปดูว่าเวลาที่เราดูตัวของฝาวิดีโอ หรือว่า YouTube ภาษาไทยที่มีซับภาษาไทยแล้วเนี่ย เราจะเปลี่ยนเป็นซับภาษาอังกฤษ ไม่รู้ตรงนี้ทำได้เลยไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนปึ๊ดแปล ไม่แน่ไม่ได้มั้งเนี่ย เนี่ย ไม่ขึ้นให้แปล แปลอัตโนมัติโป๊ะอ่ะเราจะดูว่าเป็นเราต้องการภาษาอะไรครับ นี่หมายถึงตอนที่เราดูทางบ้านนะจากจากจาก จากคลิปทั่วโลกนะครับที่เราอยากจะแปลไปแปลมานะครับ ผมเดาว่าถ้า เออเราเป็นต้นทาง เจ้าของคลิปต้นทาง แล้วเป็นภาษาไทย เราต้องใส่ซับไทยเข้าไปก่อน คนที่ดูอยู่ทางที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เขาถึงจะ ตั้งค่าว่าเขาจะฟังเป็นภาษาอ่าเช่นรัสเซีย เนี่ยครับ มาแล้วเห็นไหมครับ ภาษาพูดเป็นภาษาไทยแต่ว่าเป็นซับไตเติลเป็นรัสเซีย ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่า เปอร์เซ็นต์ของความถูกผิด มันมีมาก น้อย ขนาดไหน แต่ในขนาดเดียวกันก็ยังดีกว่าไม่มี ซับ เอาซะเลยนะครับสำหรับงานที่มือสมัครเล่น นะ ฮะ เพราะฉะนั้นก็ใครมีอะไรสงสัยเพิ่ม แล้วก็อยากจะแนะนำเพิ่มก็สามารถ บอกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คิดว่า จะทำให้ ใครก็ตามที่มีปัญหาตรงนี้ได้ ทะลุทะลวงได้ง่ายนะครับ สวัสดีครับ โอเคครับ ผมลืมบอกไปว่าแล้วเวลาที่เราอยากจะ ดู ดูอะไรครับ ดูคลิปที่เป็นภาษาต่างประเทศนะฮะ ดูคลิปที่เป็นภาษาต่างประเทศ แล้วรู้เรื่อง อ่านจากซับเอาไปที่ YouTube นะครับ ง่ายๆครับ ไปตามนี้เลย เราก็มากด ที่นะครับคำบรรยายนะครับคึบคึบมัน ก็จะสร้างคำให้ เมื่อกี้ ผมตั้งไปแล้วต้องขอ โทษด้วย พอ เปิดเสร็จปุ๊บ เราก็มาเลือกกันตั้งค่านี่ฮะ คำบรรยายมันเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติใช่ไหมครับ เรากดปึ๊ดเราก็เลือกแปลอัตโนมัติ คือถ้าเราดูคลิปแต่เริ่มต้นนะครับ คลิปตอนเริ่มต้นจะยังไม่มีซับภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยพูดทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ได้ยินเสียงด้วย by the Capitol Police or Metro Police who were initially on เห็นไหมครับว่าตัวคลิปวิดีโอใน YouTube ไม่มีซับให้มีแต่เสียงภาษาอังกฤษ เราก็เปิดคำบรรยายครับ the scene simply not to do that because they felt they ซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับาถ้าเกิดใครรู้ก็บอกแล้วกันว่าไอตัวซับที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นตาม ออโตเมติของเสียงของวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาฝังซับไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ซึ่งอันนี้ผมเดาว่าไม่น่าจะฝังซับ น่าจะขึ้นซับไตเติลเป็นออโต้ให้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบ ถ้าเราได้ก็ดีนะฮะสำหรับภาษาไทย ถ้าเป็นแบบเราแบบของเราบ้างก็ดี เสร็จปุ๊บแต่ถ้าเราอยากจะฟังภาษาอังกฤษทั้งเสียง นะครับ ที่เขาพูดว่าอะไร เราก็มาตั้งค่าตรงนี้ฮะนี่แปลอัตโนมัติ แล้วเราก็เลือกภาษาเราครับ นี่ภาษาไทยโป๊ะมาแล้วครับเห็นไหม They were outmanned. I suspect that's it. That they they just felt that อย่างน้อยที่สุดก็พอที่จะรู้เรื่องได้นะถึงแม้ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่เกินสักสี่สิบอัพหกสิบอัพก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แล้วก็เดาแล้วก็ดูภาพไปนะครับ ผมก็คิดว่าเออมันอย่างน้อยส่วนเราก็พอจะรู้เรื่องนะครับ Their main goal was to try to preserve whatever the safety of the members. The, the, one we're looking at right now. There are video cameras inside the building. There are all these pictures that law enforcement. เนี่ยประมาณนี้ครับดังนั้นใครก็ตามที่ติดขัดเรื่องการดูภาษาต่างประเทศก็สามารถมา ค้นหาการตั้งค่าอ่านตามภาษาเราที่เราหรือที่เราต้องการได้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะครบจบในคลิปเดียวบ้างนะครับวันนี้วันที่7มกราสองห้าหกสี่วันพฤหัสนะครับ เวลาประมาณสักเที่ยงยี่สิบสองก็ถ้าใช้ได้ก็ดีถ้าใช้ไม่ได้ก็ผ่านไปนะครับอย่าหมกมุ่นนานเดี๋ยวก็คงจะมีผู้รู้ มากกว่านี้เข้ามาทำรีวิวให้ดูอีกทีนะครับ สวัสดีครับ